เอฉันไอ้นี่อยู่นะ ฉันพูดในทวิตอยู่ เธอจะบอกว่า ต้องติดป้าย ไม่ใช่ติดป้าย ต้องติดไอ้นี่ ติดราคาทุกตัว เธอเราจะได้นอนเมื่อไหร่ ก็ต้องทำอ่ะแล้วก็ออที่ไหวแหละพรุ่งนี้ต้องเดินทางนะต้องส่งพรุ่งนี้เหรอ พรุ่งนี้ก่อนเที่ยง ฉันทำให้เธอได้อยู่แล้ว ไม่ฉันต้องทำกับเธออยู่แล้ว เธอทำได้อยู่แล้วเธออาจเป็นนอนเล่นขำนี้ก็ได้ทำได้ เธอรู้ว่าฉันพูดในนี้อยู่เหรอ เธอจะพูดคำนี้ออกมา ไม่บันนีฉันก็เชื่อเธออยู่แล้วไงแสดงแล้วปกติต้องงองแงแล้วจ้ะอะไร ไอแพดที่ไหนอ่ะ อ้าว ไอแพดฉันเป็นแบบเสื่อมอ่ะ แต่ขอยืมให้แัดเธอได้ไปยังดูหนังเธอจะดูหนังเธอก็เปิดโทรทัศน์สิไม่ใช่พี่เข็นไหมนั่งไงแล้วเธอไม่ได้ยากเลยแล้วเธอทำให้ไหม เธอจะเอาอะไรเว้ยตัดผมแล้วเด็กเลยเนาะจริงฉันตกดีุ้ยสปอยทำไมอย่าไปบอกคนเยอะ ดี เธอฉันน่ะดีมันดีเลยฉันจะเล่าให้ดีกฟัว่างยาว วันนี้วันนี้เรานอนน้อยมากใช่ปะใช่ แล้วฉันน่ะหลับแล้วฉันน่ะหลับตอนตัดผม แล้วฉันก็รู้สึกได้ว่าหัวฉันพองแบบแรงมากแล้วคนตัดผมอ่ะ เธอรู้ใช่ไหมเขาจะมีแฟนเป็นผู้หญิงคนนึงใช่ไหมเขาให้ผู้หญิงอมาจับหัวฉันไว้จริงปะเออ แบบแบบเอามือมาจับหัวฉันไว้ แล้วเขาก็ตัดข้างหลัง ตัดไปเรื่อยตัดเสร็จแล้วเขาพูดว่าไง เขาไม่ได้พูดอะไร เสร็จเขาก็คงรู้แหละว่าฉันน่ะแบบว่าทำงาน เพราะว่าเขารู้ว่าเราทำงานตรงนี้ไง แล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีมีแบบว่ามีคนรู้จักน้องด้วยนะมาตัดผมร้านเดียวกันเขาบอกเนี่ยเพิ่งไปทำงานกับน้องมาเลยเป็นออแกไนเซอร์อะไรเงี้ย ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ เสร็จแล้วฉันบอกล้อครับแต่ว่าสภาพฉันก็คือง่วงแล้วไม่ไม่รับรู้เรื่องละแล้วเขาขอถ่ายรูปฉันก็ถ่ายรูปพอฉันถ่ายรูปเสร็จฉันก็แบบว่า ขอบคุณนะครับแล้วก็ละเราก็เดินออกมาใช่ปะเธอฉันฉันแบบว่าไม่มีสติเลยอะแต่ดี แล้วเราเราวีแรกที่ฉันเห็นหน้าตัวเองอ่ะ ฉันอุ้ยพี่สั้นจังฉันพูดอย่างเงี้ยอุ้ยพี่สั้นจังดีไม่สั้นมากมันเด็กหยุดหยุดหยุดมันไม่ได้สั้น แต่ผมเธอมันยาวเกินก่อนนะเนี่ยเธอฉันไม่ชินเลยอ่ะผมเธอมันยาวเกินมันทำให้เธอดูโทรมอ่ะ มันทำให้เธอดูไม่แต่เธอดูหล่อตอนเนี้ยขอบคุณ มันเป็นอย่างนั้นเสมอไม่เอจอริงฉันโอเคไหมอะโอเค ฉันชอบที่ผมสั้นมากกว่าผมยาว เพราะเธอดูแบบดูดูดีขึ้นมาแล้วถ้าฉันเป็นพระเธอก็ยังชอบบอแบ่งให้ฉันบอกให้ได้ ก็สั้นเลยใ่ฉันบอกไม่ได้เนาะไม่ใช่ก็ดีแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะสวยดี มันดูสะอาดดีเออแล้วันอะกลัวมากแล้วโชคดีมากที่ฉัน ประเด็นคือพรุ่งนี้เราต้องไปภูเก็ตใช่ไหม แล้ว แล้ว เราต้องถ่ายรูปนู่นนี่นั่นไง ก็แล้ว แล้วดูสภาพฉันดิฉันบอกว่าโอเคโอเคฉันบอกโอเคคือโอเค ถ้าบอกว่าโอเคคือไม่โอเคแล้วไงอันนี้ดี อันนี้เธอให้กำลังใจหรือเปล่า หรือพูดจริงๆพูดจริงๆอไอเป็นเพราะฉันไม่เคยเห็นเธอผมสั้นนานแล้วแหละ พอผมยาวแล้วผมเธอไม่สวยแล้วแหละ มันแบบงอนอ่ะจริงเหรอโอเค ดีก็ดีฉันก็จะไม่เครียดแหละ มีมีข่าวดีจะบอกเธอเรื่องหนึ่งอะเอาเบอร์หนึ่งก็ได้นะฉันเอาก็มันมีไหนดูใหม่ดิเบอร์หนึ่งสวยเบอร์หนึ่งสวยมากประสบความสำเร็จเหมือนตัวเก่าฉันเลยปะประสบความสำเร็จมากใส่แล้วรวยเงินทองแบงค์ูขนาดนั้นละก็ขายเถอะไม่ต้องให้ฉันแล้วหยุดเม่ยจับตัวฉันไม่อยากจับแก้วนะเธอเปิดแอร์หน่อยร้อนละเนี่ยเปิดแอร์ใช้เลยเหรอลุก ฉันจะดูให้เธอนี่ไงก็้วกโชคดีมากที่ฉันนอนตอนนั้นอะไม่งั้นฉันตาย เธอไม่ชอบ รู้แล้วไม่ชอบ ชอบเขาวันนิตี้อย่างเดียวพอมีคำว่า exclusive society คือไม่อยากคุยด้วยละแล้วชอบฉันยังไม่ชอบแค่แบงค์หรือว่าชอบอิสแบงกี้ชอบฉันก็พูดมาชอบแหละทำเขิน เดี๋ยวคนขี้เขินเใจไดนั่นแหละ มันใจแล้วนะแต่แต่มันใจเกินหรอ แกงเกินอ่ะแบงค์งเกินเกินเดินไปหน่อยรู้ป่ะฉันแอบงงละที่ฉันกลัวมากก็คืออะไรรู้ป่ะอันนี้เป็นฟิลแบบ อะไรเขาปิดยัง ปิดอะไร ปิดไอเนี่ยลายปิดไปตั้งนานแล้วอ๋อ